ทรงปรึกษาอะไรอยู่กับมโหสถ จึงเข้าไปใกล้ช้างพระที่นั่ง มโหสถทูลว่า ข้าแต่สมมุติเทพเขารู้แผนการของพระองค์กันหมดแล้ว สิ่งที่พระองค์และเกวัตคิดด้วยใจ ไม่มีใครรู้ได้ แต่สิ่งที่พูดด้วยปาก คนรู้กันไปทั่วแล้ว คำขู่ของพระองค์ไร้ประโยชน์ แผนการของพระองค์แตกแล้ว พระองค์จับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอก เหมือนม้ากระจอก ไล่ไม่ทันม้าสินทบ พระเจ้าวิเทหราชพร้อมเหล่าอำมาตราชบริพาร เสด็จข้ามแม่น้ำคงคา ไปตั้งแต่เมื่อ ไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แล้ว หากพระองค์ติดตามไป ก็คงเหมือนการไล่พญาหง แม้มโหสถ ถูกกองทัพล้อมไว้ทุกด้าน ก็ไม่พรั่นปรึงองอาจดุดพญาราชสีกราบทูลต่อไปว่า สุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองเปลาบานในเวลากลางคืน ก็คิดว่าชิ้นเนื้อ จึงพากันเข้าล้อมต้นทองเปลาเมื่อพระอาทิตย์สว่างขึ้น สุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองเปลาก็หมดหวังเดินคอตกจากไป พระองค์ล้อมพระเจ้าวิเทหราช ก็จะหมดหวังเหมือนฝูงสุนัขจิ้งจอกโง่พระเจ้าจุลนี ถูกเปรียบเทียบกับสุนัขจิ้งจอก ก็ทรงเจ็บแค้นเป็นอย่างมาก ทรงเห็นมโหสถไม่พรั่นพรึง ก็คิดว่า บุตรคฤหบดีนี้ กล้าเกินคนจริงๆ มันคงให้พระเจ้าวิเทหราชหนีไปแล้วจริงๆแน่ ก็กริ้วเหลือเกินว่า เมื่อก่อนมันทำให้เราอับอาย จนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน บัดนี้ศัตรูอยู่ในเงื้อมมือ ของพวกเราแล้ว แต่มันก็ให้หนีรอดไปได้ มโหสถสร้างความชิบหายให้เรา เราจับมันไม่ได้ พร้อมกันทั้งสองคน ก็จะจับมโหสถคนเดียวก่อน จึงออกคำสั่งว่า มโหสถ ปล่อยศัตรูของข้าให้หนีไปแล้ว พวกเจ้าจงจับมันตัดแขนขาออกเป็นชิ้นๆ แล้วเอาเหลาเสียบย่างไฟเสีย มโหสถหัวเราะว่า พระราชานี้พิโรธ ยังไม่รู้ว่าเราส่งลูกเมียของพระองค์ไปกรุงมิถิลานครแล้ว จึงคิดทรมานเราเล่นตามชอบใจ เราจะบอกให้พระองค์เจ็บปวด โสกาดูล จนสลบอยู่บนหลังช้างนั่นเอง จึงทูลว่า ถ้าพระองค์ตัดแขนขาของข้าพระองค์ พระเจ้าวิเทหราช ก็จะตัดแขนขาเจ้าชายเจ้าหญิง และพระมเหสีของพระองค์เช่นกัน ถ้าพระองค์เสียบเนื้อข้าพระองค์ในเหลาย่างไฟ พระเจ้าวิเทหราชก็จะเสียบเนื้อเจ้าชายเจ้าหญิงและมเหสีของพระองค์ในเหลาย่างไฟเช่นกันถ้าพระองค์แทงข้าพระองค์ด้วยหอก พระเจ้าวิเทหราช ก็จะเอาหอกแทงเจ้าชายเจ้าหญิง และมเหสีของพระองค์เช่นกัน ที่กราบทูลเช่นนี้ เป็นสิ่งที่พระเจ้าวิเทหราช กับข้าพระองค์ได้ตกลงกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่างหนังทำโล่หนัง ไว้ช่วยป้องกันลูกธนูชั้นใด ข้าพระองค์เป็นข้าพระบาทพระเจ้าวิเทหราช ก็จำต้องทำลายลูกธนูคือพระดำริของพระองค์ ด้วยโล่หนังคือปัญญาของข้าพระองค์เช่นกัน พระเจ้าจุลนีดำริว่า มันบนเพอบ้าบออะไรของมัน เราทรมานมันอย่างใดพระเจ้าวิเทหราชก็จะทรมานลูกและเมียเราอย่างนั้น คงไม่รู้ว่าเราเตรียมการอารักขาลูกเมียเราไว้อย่างดี คงใกล้คงใกล้ตายจึงบ่นเพ้อไป มโหสถคิดว่า พระราชาเข้าใจว่า เราพูดไปเพราะกลัวตาย จึงตะโกนไปว่า ขณะนี้พระราชนิเวศของพระองค์ว่างเปล่าไร้พระโอรส พระธิดาพระมเหสี ตลอดจนพระชนนีของพระองค์ ขอเชิญทอดพระเนตร ข้าพระองค์ได้นำพวกเขาออกจากเมืองทางอุโมงค์ไปถวายพระราชาของข้าพระองค์แล้ว พระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้น จึงทรงคิดว่า บุตรคุหบดีนี้พูดหนักแน่นเหลือเกิน เมื่อคืนเราเองก็ได้ยินคล้ายจะเป็นเสียงร้องของนันทาแววมาจากฝั่งแม่น้ำคงคา มโหสถปัญญามาก บางทีมันอาจจะพูดจริง ทรงคิดจะหนีแล้วก็เกิดประวันพรั่นพรึง แต่ทรงตั้งสติไว้ไม่แสดงกริยาให้ใครเห็น แล้วทรงอมาตคนหนึ่ง ไปตรวจสอบความจริงอามาตนั้นกลับเข้าไปตรวจดูพระราชนิเวศ เห็นพวกทหาร ราชองครักษ์ในพระราชนิเวศ และเหล่านางกำนันถูกผูกมัดมือเท้าปากผูกติดไว้กับไม้ ข้าวของเครื่องใช้ในพระราชนิเวศ ตกแตกเกลื่อนกระจายของกินเกลื่อนกลนเรื่อราด เกลื่อนกลเรี่ยราดไปทั่วและห้องต่างๆถูกเปิด ถูกรื้อค้นเอาแก้วแหวนเงินทอง ฝูงกาเข้ามาทางพระทวารและพระแก่ซึ่งเปิดทิ้งไว้ เที่ยวเกาะอยู่ทั่วไปพระราชนิเวศไร้สิริเหมือนบ้านที่ถูกทิ้งร้าง ดูวังเวงราวกับป่าช้า จึงกลับมากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ พระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนั้น ก็ทรงสะทกสะท้านด้วยความโศกพระองค์ทรงพิโรธ มโหสถอย่างยิ่ง ดุดงูพิษถูกตีด้วยท่อนไม้ มโหสถ เห็นพระเจ้าจุลนีกริ้วจึงคิดว่า พระราชาพระองค์นี้มีเดชานุภาพมาก สามารถฆ่าเราด้วยคติยมานะเพราะความพิโรธ เราจะต้องให้พระองค์คิดถึงพระนางจันทาเทวี ให้พระองค์ได้รู้ว่า ต่อไปจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระนางอีกแล้ว เมื่อพระองค์ระลึกถึงพระนาง แล้วจะยังไม่ทำอะไรเรา ด้วยทรงเป็นห่วงพระมเหสีคอยหาทางผ่อนปรนแก้ไข จึงทูลว่า พระนางนันทาเทวี เสด็จไปทางอุโมงค์นี้ มีพระสิริโฉมงดงามพร้อมทุกสัดส่วนน่าชมยิ่งนัก พระองค์มีสะโพกพึงพาย พระสุรเสียงไพเราะน่าฟัง สายรัดถันพระองค์นั้นก็งาม ทำด้วยการจนะวิจิต มีพระบาทสดใส ด้วยพระโลหิตขึ้นแดง บ่งบอกว่าพระองค์เพียบพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี พระเกศาพระเส้นเอ็นและพระอัฐิงามยิ่งนัก ดวงพระเนตรโตงาม ราวกับดวงตาลูกกวาง แววพระเนตรดุดเปลวเพลิงในเหมันตรุดู ริมพระโอษฐ์เอิบอิ่มสุกรัง แดงดังผลตำลึงสุกบั้นพระองค์ เล็กเรียว บอบบาง ขอดงามประหนึ่งจะโอบรัด ได้รอบ พระเก้ายาวดำปลายช้อยเล็กน้อยดุดปลายมีด เส้นขนก็อ่อนงดงาม พระเผางามดังงวงคุณชร พระฐานตั้งคู่ ดังผลมะพรับ พระองค์คงยินดีที่จะเห็นพระนางนันทาเทวี และข้าพระองค์ไปสู่ยมโลกพร้อมกันเป็นแน่ ขณะที่มโหสถสรรเสริญพระนางนันทาเทวี ด้วยเสียงอ่อนหวาน พระนางนันทาเทวีเหมือนมาประทับอยู่ หน้า ช้างพระที่นั่ง พระเจ้าจุลนีดำริว่า เว้นมโหสถแล้วไม่มีใครสามารถพามเหสีที่รักของเรากลับมาได้ เมื่อพระองค์ระลึกถึงพระนางเจ้าอยู่ ก็ทรงโศกเศร้าอย่างมาก มโหสถเห็นเช่นนั้น จึงได้โอกาสกราบทูลว่า ขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลย เมื่อข้าพระองค์กลับถึงมิถิลานครนั่นแหละ พระราชเทวี พระราชโอรส และพระราชชนนีของพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างปลอดภัย ขอพระองค์วางพระทัยเถิด พระเจ้าจุลนีทรงคิดว่า เรารักษาเมืองของเราอย่างดี เหมือนกำลังล้อมนครนี้ด้วยกองทัพมากมายขนาดนี้ มโหสถยังนำลูกเมีย และแม่ของเราออกจากเมืองไปให้พระเจ้าวิเทหราชได้ เมื่อพวกเราตั้งกองทัพล้อมเมืองอยู่อย่างนี้ มโหสถยังช่วยให้พระเจ้าวิเทหราช ทั้งพลพานะหนีไปได้ โดยที่ไม่มีใครรู้เลยแม้สักคน มโหสถรู้เล่กลทิพหรือ หรือว่าเป็นเพียงมายากลบังตาหนอ จึงตรัสถามว่า เจ้ารู้เลขกลทิพหรือเพียงแสดงมายากลบังตาจึงสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชให้หนีไปได้ มโหสถกราบทูลให้ทราบว่าพวกบัณฑิต ล้วนต้องเรียนยุทธศาสตร์ไว้ ครั้นเมื่อภัยมาถึงก็ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นให้พ้นภัยได้ บัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสำเร็จเลขกลทิพย์จึงจะสามารถแก้ปัญหาช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ เหล่าทหารรุ่นนมล้วนแต่ฉลาดเป็นผู้ขุดอุโมงค์ พระเจ้าวิเทหราช เสด็จไปกรุงมิถิลาตามอุโมงค์ที่ทหารเหล่านั้นขุดไว้